ครับสวัสดีครับพบกับผมเมมารายกับเกม Kingdom Hearts b u r n by Sleep p h e n o m e n นะครับ กับพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือ พาร์ทซีเค e เอพิโซดนะครับ เราเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ 前の心は闇に染まりこの肉体は我が器となったはずなのになぜ同化していないここは俺の心だ肉体は支配されようが俺の心は俺のものだ <laughs> そう言っていられるのも今のうちよ やがて我が心の一部と化す定めいやあんたにはここから出て行ってもらう心の闇も制御できなかった分際で大きく出たものだ <laughs> 今にわかるさほうすでにその心に他者の心を宿しているのか ヘラクスめやりおるわもう闇を恐れた俺ではないたとえ我が心が取り込まれようがたとえ我が身が闇そのものになろうがそのためにどんな犠牲を払おうが構わない俺の目的はただ一つだいい覚悟だなまあ まだ時間はあるどちらがこの心の所有者かはゆっくり決めればいいだが策というのはいくつも講じておくものだ種はすでにまいてきた ようマスター殿なんだよ覚えてないのか記憶喪失は芝居じゃなかったのかよまいったねこりゃまさかテラじゃないよな <laughs> まあいい俺がうまいことやってやるって話 あなたはこんなところに客とは珍しい私はアクアと言いますあなたこそこんな闇の世界で何をどうやってこっちの世界にさあ最初にここに来た時もそして2度目の今も どうやってここに来たのか自分が何者なのかさえはっきりとは覚えていないそうですか私はこの世界に落ちて以来元の世界に戻れずに長い時間さまよっているんです元の世界に戻りたいのかね 友との約束を果たすために友私は自分の記憶をほとんど失ったが君によく似た少年のことは覚えている今の君のように友や仲間 世界の人々のために必死で光を守ろうとしている光を守る教えてください世界は今どうなっているのですか世界は何度か闇に飲み込まれそうになったしかしその度にキーブレードを持つその少年に救われている まさか寺か弁という名ではそんな名ではなかったなそうですかその少年に出会ったのは今から1年以上前だ 私は復讐に取りつかれ彼と彼の友人たちにひどいことをしてしまった何人もの不幸な者たちを作ってしまったのだそして私の罪の意識がそうさせたのか単なる研究者としての心のせいか彼が長い眠りについている間に 私の研究していたデータを彼の中に隠させてもらったもしかしたら彼なら誰もの心をつなぐあの少年ならその扉を開き不幸になった者たちを救えるかもしれない。 すべては眠りから生まれるそう君さえもなその少年の名は彼の名は ソラリク決めたのかああ 帰り俺うんまだ悲しんでる人がいるみんなが待ってるから俺につながる全てを取り戻しに行かなくちゃ ってらっしゃい。 つながりをたどればいつかきっと元の世界に戻れる เริ่มมานะ ตอนนี้อาคอได้อยู่โลกแห่งความมืดนะครับ เพราะว่าได้ช่วยเซล่าที่อยู่ โดนเซนอสสิงเข้าไป ผมจะใช้คำว่าสิงได้ไหมก็น่าจะได้มั้ง การที่ช่วยก็คือเหมือนพาที่เลาที่ให้ชุดเกาะของ ของเอ่ออคอนี่พาล่างเทล่าขึ้นไปโลกปกติครับ เพราะตอนนี้ที่เอ่ออคออยู่นี่คือเป็นโลกแห่งความมืดซึ่งเวลาจะเดินเร็วเร็วกว่าปกตินะครับ ส่วนที่ว่าเวลาเดินเร็วปกติกว่าปกติก็คือ มันน่าจะประจมบอกตอนนี้โซละยังไม่โตนะครับ เพราะว่าตอนสุดท้ายบทบท บทของละครนี่ก็คือโซลาตะโตเราไปจบประจบไปประจบพอดีตอนภาคหนึ่งพอดีอะแล้วผมพูดติดๆ ขัดๆยังไงขอโทษด้วยครับกำลังมึนๆนี่คิดไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดูดี ประมาณนั้นยังไงก็ดูไปก่อนครับดีครับ ตียัดไปก่อนครับโบ ไปก่อนโฮลี่ไปก่อนนะหนึ่งดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ท่าไปก่อนนะทุกความอยู่รอดของมนุษย์โลกหมดยังโอเค ไป ฮฮลี่ไอพวกฮาร์เรดนี่เป็นอะคอนี่เจอครั้งแรกเลยมั้งเนี่ย ใช่ไหม เพราะปกติจะเจอพวกอันเวิร์ดอย่างเดียว โอเค ติดท่าพยายามไม่ติดท่า มิกกี้ไว้ เพื่อความอยู่รอดแล้วติดอมตะไว้ก่อนอะไรก็ได้ครับ ไม่โดนโจมตีพอ น่าจะสบายหน่อยไป มินิไป ไปยังตัวเล็กโบบะ เรียบร้อย มีของให้เก็บด้วยฮะโอเคค่อยขึ้นไปครับ โอเค โอเคมีของก็เก็บก่อน น้ำแข็งวะเออผมลืมเปลี่ยนสกิลนี่หว่า มันจะเป็นสกิลเดิมอยู่เลย สกิลตอนสู้กับเทล่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไปก่อน โบโบนี่น้ำแข็งยัดไปเพื่อเปลี่ยนฟอร์มดีที่โบบะเตี้ยง มึง ไม่โดนยัดไฟยัด โบ บ็ดเชนไอียงเรียบร้อย อันนี้แหละแหลม มันจะตีแรงโคตรแล้วไปทางไหนต่อเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลงไปเหรอ จริงด้วยฮะ นี่คืออะไร ชิบหายแล้ว แต่แรงจริงครับเบ็ดเชน ผมลืมเปลี่ยนคีย์เบสหรือเปล่า มันมีคีย์เบสใหม่มาปะก่อนหน้านั้นใช้เห็นถือของเอลาคุดอยู่ มาสเตอร์เอลาคุดเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราผมจบเฟสก่อนเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูโว้โคตรแรงครับ ฟันแรงมาก ขอฮิ้วก่อนนะเดี๋ยวตาย มันแรงไม่พอผมว่ามันกว้างมากเลยนะเบ็ดเซนถ้าของเทล่าจะเป็นท่าอะไรวะเอ่อไอ้นี่ใช่ไหมถ้าของเทล่ามันจะเป็นเอ่อไอ้ท่าล่างมืดอะฮะดึงพลังความมืดออกมาอู้ยังเหลือยังยังไม่หมดเลยวะเนี่ยโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเอานะยิงน้ำแข็งยับไปก่อนหลบได้แล้วเดี๋ยว ยิงไฟยัดไม่ค่อยแรงครับยิงยัดบางทีกับโดนหลบได้ ระเบิดไปก่อนครับ ไปเยี่ยงมาเบสเชนต่อ หมดยังเนี่ย ยังไม่หมดอีกแล้วโอเค เรียบร้อย อ๋อเป็นทางเชื่อมต่อนะฮะโอเคเข้าใจละ แล้วโดดตรงนี้นะ โอเค ตอนนี้มีของไหม ผมว่าน่าจะมีกล่องนะลงมาขนาดนี้แล้ว ไม่มีหรอ ไม่มีก็ขึ้นนะผม โอ้โห ดีดเลย ต้องโดดพอดีด้วยปึ้งเรียบร้อย ปึ้ง มา ขอมิกกี้หน่อยครับ เผื่อเก็บเวลด้วย แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะตายปะเดี๋ยมิกกี้ต้องเน้นท่าเอ่อ ท่าฟินิชเอา แล้วมันจะแบบอมตะหน่อยๆ ช่วงนั้น มันก็จะดี มันมันก็จะไม่ค่อยแบบตายเท่าไหร่เฮียอรี่ทันนะโบ๊ะบะไปก่อน โอเคติดท่าฟินิชอุ้ยหลบได้เบาเบาแรงครับท่านี้ แรงใช้ได้เลย ประเด็นคือเราปลอดภัยไง หมดแล้วละโอเคเรียบร้อยไปต่อครับผมเฮ้ยตัวพวกนี้ว่าโคตรเบื่อเลยตัวเล็กไปก่อนครับระเบิดไปก่อนตัวนี้ไม่โดนนะอุ้ยระเบิดเหรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บไปก่อนผมโคตรเสียวเลยโอ้โหยูไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ฮิวกันโอลีฟไปก่อนนะโดนโอเค ตายหนึ่ง เหลือ เหลือตัวเดียวเรียบร้อย ไปไงวะเนี่ย ตรงนี้ไปไม่ได้ครับ เดี๋ยวนะ มันต้องมีทางโดดแน่เลย อ๋อ เชื่อมทางนู้นนะ เราต้องไปทางซ้ายก่อนหรือเปล่าโอเค โดดไปทางนี้ก่อน อ้าว อ้าว มันเป็นมิกกี้พอดีครับ มันเลยไม่โดด เพราะว่ามันหลบ มันหลบเหมือน เหมือนมันหลบพวกอันนี้ได้ ตลกเลยเลยโดดไปขึ้น ต้องวิ่งไปใหม่เลย เสียเวลาไหมเนี่ย โอเค ซึ้งโอ้โหสองอันเลยเหรอโอเคฮะเอาทีละอนดีกว่าผมว่ายิงน้ำแข็งยับไปก่อนไฟไฟไฟอู้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนวางแถบไว้กันนะฮิวฮิวโอเคเปลี่ยนฟอร์มดิโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนโดนตีไปดอกหนึ่งซะงั้นยิงน้ำแข็งยับไปก่อนครับขอฮิวดอกลบลบลบไฟยอไฟโบเปลี่ยน นั่นแหละ เวทเชนคนแรง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรงเกินไปแล้วผมว่าหลบหลบได้ เกือบรวยครับไปต่อครับยิงน้ำแข็งยัดไปก่อนโบโบโบหลังเสียผมไม่อยากไปตรงนู้นเลยแต่มันเยอะไป ถ้าไปสองสองที่พร้อมกันนี้น่าจะเยอะขึ้น โอเคผมว่าจัดทีละต้นก่อนเรียบร้อยหนึ่งต้น โอเคเหลือหนึ่งต้น นะยิงไปก่อนนะช่วงนี้มันยังไม่เก็บสกิลเลยนะอันตรายเออมาหมุนไป ป่าป่าป่าป่าป่าเรียบร้อยหรือเปล่า ยังเหลือยังเหลือยิงไฟยัดไป หมอกมาก็ยิงไฟยัดระเบิดไปเลย น้ำแข็ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบโบโบโบอู้เดี๋ยวเดี๋ยวขอหิวก่อนเหลือครึ่งหลอดหิวก่อนหลบได้ โอ้ หลบได้เดี๋ยวโคตรแรงเลย น้ำแข็งยัดไปก่อน หมดยัง หมดยังเรียบร้อยหรือเปล่ายังยังไม่หมดอีก ยิงฝ่ายยัดหลบได้โดนไฟโดนโดนไฟสิ โดนไฟไปสิ ไปเยี่ยงเบ็ดเชนมาแล้ว โคตรแรงเรียบร้อย แล้วเราต้องไปไงวะเนี่ยอ๋อนี่โดดขึ้นนี่ตอนนี้ไม่มีของเก็บนะ มีไหมเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแดดไปไกลเลยผมว่าโดนดปกติเดียวครับโอเค ตรงนี้มีของไหมเมื่อกี้แบบแบบเหมือนไม่มี ไม่มีโอเคไปทางนี้นะ ทางนี้ก็ไม่มีนะ ไม่มี ขึ้นนี่ฮะเรียมีของ แต่อย่ามีศัตรูระหว่างเดินนะ ระหว่างไอช่องแคบๆเนี่ยตกแต่ง่ายๆเลยอะโอเคมันอ้อมมาเป็นทางไปอีกทางหนึ่งนะโบ๊ะปะไปก่อนนะ ไอตัวกลมเนี่ยตัดตัดก่อน ต้องตัดครับมันแรง มีฮิวมีฮิวก็ต้องใช้ตอนนี้ทิปเปิลเข้าไปดีกว่า โอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตายหิวก่อนโอเค ทัน ไอพวกนี้โคตรแรงเลยฮะโอเคเรียบร้อย เปิดทางแล้ว โอ้ เราต้องไปค่อยๆไปทีละวงทีละวงเนี้ยนะโอ้โหใช้ได้เลยนะ น่าลำคาญนะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยว ยิงไฟอะโอเค เวฟอัพ โอเคค่อยค่อยค่อยค่อยไปโอ้ติดโอเค ติดระเบิดเรียบร้อยหนึ่งจุดได้มาอีกวงหนึ่งโอ้โคตรอันตรายเดี๋ยวแม่งแบบตกลงไป นี่ยาวอีก เดี๋ยว ผมขอ ไปตรงนู้นนเอาของกันมีศัตรูไหมเนี่ย น่าจะมีศัตรูแค่ในวง หรือเปล่า เออเดี๋ยวเด้ผมกดผิดเกือบตกเดเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนยิงทีละตัวโอเคโอเค โอเค โอเค วางฮิวก่อนกับดักไป ระเบิด บุ้ม อฮิวก่อนนะ ยังเหลือใช่ไหมเหลือตัวไหนไอ้กลมๆเนี่ยผมมันชอบอยู่ตรงเหวผมตัวตกมากเลย ตกนี่ยาวเลยบอกเลย ยังเหลือกี่วง ไม่รู้สองสามวงมั้งน่าจะเหลืออีกสองวง โอเคเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจะตกไอ้เหี้ยจริงด้วย โอ้โห ยาวเลย ไม่เอาเริ่มใหม่นะ ยาวเลยเนี่ย เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเหยียดเกินไปลิปปิ้งอยู่อะลิปปิ้งอยู่ ตกแล้วมันไกลอะยาววุ่นวายเนี่ยผมว่าจริงๆมันต้องใช้สายฟ้า หรือเปล่า มันจะได้ผ่าแบบ ไม่ต้องเล็งมากเท่าไหร่เกือบตกเลย พยายามรีบอยู่อะโคตรรีบเราเสียเวลามามากพอแล้วโอเคครับ มาตอนไม่แล้วขอเล่นก่อนนะมีน้ำแข็งกูแล้วครับยิงไฟตายหนึ่งแน่นอนยิงไฟยัดไปหนึ่งตัว วางแถบรอครับมันต้อง ไอ้นั่นจะตายแล้วหนึ่งตัวอ้าวโดนโดนแถบไปแรงครับแถบแรงเรียบร้อยผมว่ารอเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนนะเดี๋ยวรอแถบคูดาวก่อนเราผมเข้าไปปุ๊บผมวางแถบเลยโอเค เพราะว่ามันมีตัวพวกฮาร์ดเรทแบบยืนพื้นเยอะครับวางแถบเลย นี่แหละฮะเป็นแผนเป็นแผน เรียบร้อยเหลือตัวเดียว ขอยิมก่อนนะขอยิมก่อนกาดรอ เปี้ยง นี่แหละเพอร์เฟกไม่กล้าตีรัวๆเดี๋ยวตกเหวไป เรียบร้อยโอเค ไปต่อนะครับ โหเพียบเลย ชิบหายแล้ว อยากได้เบ็ดเชนมากเลยตอนนี้ ผมว่าวางแถบรอแถบหายอย่างไวครับแม่งเยอะเหลือเกินยิงไปก่อนโอ้เยอะเยอะเกินไปแล้วหิวก่อน โอเคโดนระเบิดไปยังไป เยอะเหลือเกิน โอ้โหโคตรเยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไฟยับไปก่อนเดี๋ยวนะ เดี๋ยวคอยฮิวกันหันกลับมายืนน้ำแข็งหน่อยวางแท็บเปี่ยมโคตรมั่วเบสเชนมาแล้ว กวาดกวาดกวาดกวาดกวาดให้หมด กวาด กวาดสะอาด โดนแน่นอนจังหวะนี้ปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นมัดรวม เปี้ยง โอ้โหแม่คนเยอะเลยโอ้ยเยอะไปแล้ว วางแถบก่อนครับจังหวะนี้เปลี่ยนฟอร์มวันสไตล์ไม่ใช่ฟอร์มยังไงต่อยังไงต่อเยอะเหลือเกินโอ้โหคนเยอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็ดเชนมาดิวางแถบไปก่อนฮะโอ้โหเบ็ดเชนมาแล้วมาแล้วของดีมึงสุพรรณ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายอีกเปี้ยงเออจริงจริงกัดกัดให้มันตีก็ได้นะเราถ้าทำไมไม่ทำแต่แรกไม่ปั่นรวมปาปาปาปาปะปาหมดยังเนี่ยไม่หมดอีกโคตรเยอะเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเอาจะตายจะตายขอใกล้ก่อน โอ้โหโห โอ้โห โอ้โห ต้องเคลียร์ครับ ต้องเคลียร์เอาแถบมาวางก่อนเพื่อความเพื่อความอยู่รอด ยิงยัดไปก่อนครับ จังหวะนี้ เปลี่ยนฟอร์ม เปลี่ยนสไตล์ ยังไงอีกฮิวต้องฮิวต้องฮิวตรงนี้จังหวะนี้ต้องฮิวแล้ว หาจังหวะฮิวนะหาจังหวะ โอเคฮิวได้ฮิวได้ต้องหาแถบหาแถบขอฮิวขอฮิวเพื่อความอยู่รอด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไป จะหมดยังเนี่ยโอเคอ๋อโคตรเหนื่อยเลย こいつもアンバースではない闇の世界に救うโอเคครับตาดบอสจำวิธีสู้ไม่ได้แล้วเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยดิขอฮิวก่อนแล้วกัน โอ้โห โอ้โห โอ้โห เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวโบ๊ผมวางแถบวะ เดี๋ยวมันต้องมาอีกแน่ๆฮะ รอแถวเนี้ย โดนเต็มๆครับมีน้ำแข็งยัดไปโอเคคัสซีแล้วใช่ไหมโอเคเผยตัวมาละ มันจะใช้ชุดล็อกทันไหมเนี่ยมันโดดเร็วมากเลย ผมว่าล็อกไม่ทันแน่เลย เนี่ยล็อกไม่ทันจริงด้วย มันโดดเร็วอะตอนนี้เราเล่นชุดล็อกยากฮะ เราต้องเน้นวางแถบให้มันโดดมาโดดนั่นไง ยิงไฟด้วยโอเคยังได้อยู่ ไม่อยากอยู่ใกล้โอ้กินมันอะยิงก่อนฮะจกับตายยิงน้ำแข็งยัดไปก่อน ไปโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเค เกือบตายเฮ้ย มันเหนื่อยเหรอ มันเหนื่อยเหรอ อ๋อมันสตันอยู่เมื่อกี้ ไม่เห็นฮะ ว่ามันสตันอยู่เน้นยิงเวทเราแล้วกัน ไม่เอาไม่อยากเสี่ยงใกล้ครับคราวหน้าถ้ามันสตันอีกจะใช้ชุดล็อกดู กับโดนโอ้โดนจนได้ฮะระเบิดไปก่อนฮิวเดินเข้ามาเดินเข้ามาน้ำแข็งยัดไปก่อนนะยิงไฟด้วยตาม ตามท่าฟาดไปฟาดไปฟาดไปของมันแรงของมันแรงของมันแรงเอ้าโดนตีเฉย ไม่เฟสสองละชิบหายแล้วกูอย่าโดนอย่าโดน กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆเพื่อความอยู่รอด ิงเรื่อยๆยิงเรื่อยโอ้ย เขามาอยู่ใกล้ทำไมดูระยะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว โอ้ท่าอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมหา หาจังหวะก่อน โอ้ วางแถบรอฮะ มันต้องโดดเข้ามาโดนบ้างแหละโอ้เอาเยอะ อีกทีนึงปะโอเค หมดยังยังห้าทีห้าทีโอ้ยังจะโดนอีกโอ้ใช่ไหมใช่ไหมโอ้หลบทันหลบทันยิงไฟยัดไปก่อนฮะโอเคมันจะตายแล้วเราก็เสียวอยู่เสียวอยู่วางแถบรอมันต้องโดดมาบ้างแหละเราจะฮิวทำไมก็ไม่รู้โอ้ยแบ็คโฮครับโอ้ตรงสองทางเลยมสามมัน ต้องเข้าไปอยู่ใกล้มันแล้วตอนนี้ ยิงได้ครับจังหวะนี้โดนว่าโดน ยิงไปจัดไปโอ้โหยิงบ้าไม่โหอยู่ใกล้ก็เสียว อยู่ไกลก็เสียว เอาไงกันแน่เฮ้ยโดนเฉยวางแถบรอยิงก่อนฮะมันต้องโดดมาหรือเปล่า ยิงไปโคมาตอนนี้มีลูกปะเนี่ยนั่นไงมีสอสามลูก ต้องอยู่ใกล้เลยฮะแล้วมันมีโคหลายตัวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอบมุมยิงน้ำแข็งแดดไปก่อนโอ้ยโอ้ยทานี้แล้ว สาม ห้าทีสี่ โอ้โอ้เดี๋ยวยิงน้ำแข็งเอ้ยช่วยไปช่วยไปโอเค เรียบร้อย โอ้โห เคาน์เตอร์ชนะเฉย ชนะเฉยฮะตื่นเต้นมากเลย 希望。 โอเคครับโอ้โหโคตรลุ้นเมื่อกี้นะโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของเอ่อภาคเบิร์ดบายสลีปนี่จบเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะโอเคดังนั้นก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันสร้างคลิปขึ้นมานะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ ภาคหน้าเลยแล้วกันนะครับโอเคครับไปเลยครับบาย